แต่อย่างน้อยก็มีสูตรวะเออหกแต้มอะเป็นไงอะเป็นไงอะครับเป็นไงอะครับ เอาละผมก็สวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่ SA บาคาร่ากันบ้างนะครับ เพื่อนๆ ก็วันนี้เอางบมา 100 บาทนะครับ ก็จะเอามาใช้สูตรเดียวกับที่เคยเล่นในในเซ็กซี่นะ ในเซ็กซี่บาคาร่านะครับวันนี้จะมาอยู่ SA ห้อง C 0 2 ห้องเซ็กซี่นั่นเองนะ ชอบอะไรที่เป็นเซ็กซี่เซ็กซี่ที่มาในห้องนี้นะครับวันนี้เพราะว่าสีแดงนะครับมันเยอะที่สุด เยอะสุดและห่างเลย 5 นะครับ 16 ต่อ 23 นะน้ำเงิน 16 สีแดง23 16 17 8 9 20 21 22 23โดยประมาณ 8แต้มด้วยกันจะนับเพื่อโอเคนะ ตาแรกนะฮะหยอดไปเลย ่า20พอ นะครับ งบร้อยเดียว นะ เพื่อนๆลองเล่นงบน้อยๆดูบ้าง งบ น้อยร้อยเดียว นะฮะ เคย ลอง ที่ เซ็กซี่ งบ น้อยๆเล่นลำบาก มาก วันนี้ ขอ ลอง ที่ SA แล้วกัน มี คน คอมเมนต์ มา ขอ ลอง ขอดู ค่าย อื่น บ้าง ผม ก็เลย แบบ เออ เอามา ลอง กับ ค่ายนี้แล้วกันนะ เพื่อนๆมา ดู กันครับ ตา ที่ 1 เริ่มได้หน้าแปดว่ะ เออปอกเป็ดยัดเท่แม่งภาพอย่างช้า ไอ้ตรงนี้มาก่อนซะแล้ว ภาพอย่างช้าอ่ะิบครับ ก็สูตรเดิมนะ สีอะไรเยอะสุดในโต๊ะนั้น เล่นสีนั้นยาวๆไป ด้วยตาละเท่าๆกันนะครับ เหมือนวันนี้ผมเอางบมา 100 ผมเล่น 20 ก็จะเล่น 20 แบบยาวๆไปเลย เดี๋ยวขึ้น 200เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับ200เมื่อไหร่ค่อยอัพ แต่ตอนนี้เล่นเท่านี้ไปก่อน มาดูกันต่อครับ 20 บาทแรกเราได้มาแล้ว ตอนนี้เราเอากำไรมาหากำไร เราหน้าหกว่ะ เฮ้ยเราห้า อย่ามีแต้ม อย่ามีแต้ม อย่ามีแต้มเออสวยงาม สวยงามเย็ดเค ดีนะ จั่วเตะมา ไม่งั้นนะมึงเอ้ยมีเรื่อง องตาเข้าไปแล้วฮะเล่น 20 พอนะ แบ่งไว้เท่าๆกันนะครับเผื่อเผื่อว่ามันจะเป็นมังกรตรงข้ามเราอะถ้าเราเอาเอาไม่เผื่อไว้อะเราอาจจะเสร็จนะครับสมมติมีร้อยเล่นตาละ 50 แม่งออกฝั่งตรงข้ามไป 3 รอบหมดนะฮะหมดนะฮะเราต้องเผื่อไว้ออกตัวเผื่อแบบ มันมังกรฝั่งตรงข้ามเราไป3รอบแล้วตาต่อไปอะเรามีโอกาสออกตัว มันก็มังกรฝั่งเราบ้างก็คือมังกรเราเยอะกว่า เออ นั่นแหละ ต้องคิดเผื่อตรงนี้นะ คิดเผื่อหน่อยนะ โอ้โห แม่งปอกเก้าเลยเยเช่ พูดเยอะไปหน่อยกูโอ้แม่งปอกเก้าเลยเยเป็ดอ่ะมาดูกันต่อ ไม่เป็นไร โดนค่าน้ำไปแล้ว 2 บาทฮะ ตาละยี่นะ ตาละ200 ก็โดนไป 20 บาท ง่าย ๆเลย เหมือนกันครับ เล่นสีแดงเสียค่าน้ำ0.05%เปอร์เซ็นต์ ส่วนสีน้ำเงินเล่นเท่าไหร่ ได้เท่านั้นนะฮะ ทำไมต้องเสียวะ ผมไม่เข้าใจ ทำไมเราต้องเสียวะออะไรครับเอาเปลี่ยนคนเปิดเฉย เปลี่ยนคนเปิดเฉย อุ้ยเราหกแม่งเก็บ โอ้โหลืมดูฝั่งแม่ง โดนแล้วฮะเท่าทุน เท่าทุนเปลี่ยนคนเปิดด้วย เปลี่ยนมือเปิดด้วย เร็วเลยเร็วเลย เร็วเลยไปฮะเราเร็วเลยฮะช้าจังทำไมช้าจังมาเจ๊เมื่อไหร่จะเปิดวะ ส่วนใครนะครับ อยากมาที่เดียวกับผมนะ ปักคาราเว็บตรงนะครับไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับผม รับโปรสมัครก่อนนะผ่านลิงก์นี้เลย แล้วก็ไปหน้าฝากนะครับ รับแบบออโต้ได้เลยนะครับ ใครงงตรงไหนก็ทักหาแอดมินได้เลย ส่วนเงื่อนไขของโปรดูดีๆนะครับ มีให้เลือกประมาณ 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลายโปรอยู่ไปดูเอา ลืมแทงเลยครับ เล่นสีแดงไปนะฮะ แดงมาแล้วก็แดงแดงยาวๆไปเจ้คนนี้เขานั่งไม่นิ่งเลยนะ ยังไงครับมึงจะเปลี่ยนไพ่กูเหรอ ยังไงวะ อ่ะมาแล้วขอแดงยาวๆนะ หน้าเจ็ดมาแล้วสองกับเจ็ดแยกกันอีกเยเที่ล็อกบล็อกแปดสวยงามเปลี่ยนตัวแล้ว ถือว่าดีนะ ค่อนข้างดีเปลี่ยนตัว ตาแรกดีอยู่ตาต่อไปไม่รู้ ไปต่อครับไปต่อ วันนี้ผมลองเอามาเล่นให้แล้วนะ คนที่มาเม้นให้ผมนะ ลองเอาสูตรนี้ไปใช้กับค่ายอื่นดูบ้าง วันนี้ลองแล้วนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปก็มีคำตอบว่า จะประสบความสำเร็จ หรือว่าจะนอนฝันดีแบบ เร็วเหมือนเดิม ลองย้ายค่ายบ้างนะสองคลิปที่แล้วนะสองวันที่แล้วเล่นไปรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เพื่อนๆ สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะ มีสูตรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ลองเอาไปทำตามดูได้ แต่มันไม่ได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ มาดู แมงนาก้าวเยเท่แมงป๊อกชัวน่าจะไม่รอดเอ้ยสีแต้มว่ะมันมีโอกาสว่ะเราศูนย์ เรียกว่าเก้าโอ้โหฝรั่งมาเพื่ออะไรครับ 3 ตัวเพื่ออะไร เพื่ออะไรก่อน 20 เล่นต่อไปสู้ต่อไปทาเคชิเดี๋ยวจะอัพเดตแล้วนะ ถ้าไม่เข้าอ่ะแล้วดูดิ โอ้โห สีแดงว่มเลยมีที่เราอยู่อ่ะ สีน้ำเงิน เวน วันนี้ก็ใช้สูตรเดียวกับเซ็กซี่นะ ได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวก็รู้ มาดูกันต่อครับเพื่อนๆ เขาแดงกันอะเป็นเป็นแถบเลยเขาแดงเป็นแถบเลย เจ๊เปิดแดงบ้างนะ เอาจริงๆ เออ มันต้องอย่างนี้สิ สูงสุดแดนสยามนะฮะก้าแต้ม ถ้าเล่นข้างนอกก็สองเด้งนะ ลามมาถึงข้างนอกแล้ว ไปกำไรแล้วกำไรกลับมาแล้ว โดนค่าน้ำไป 4 บาทแล้วเพื่อนเกือบ4บาท4บาทแหละใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับอย่าลืมนะบาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปเม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับผม สมัครก่อนนะผ่านลิงก์แล้วก็รับโปรผ่านหน้าฝาก มีให้ท่านเลือกหลายโปรเลยนะครับอ่านเงื่อนไขดีๆใครงงตรงไหนก็ทักหาแอดมินโลดเลยนะครับทักหาแอดมินเลย เอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะลองใช้ดูได้นะครับ ผมก็รับประกันว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ มีโอกาสได้มีโอกาสเสียเหมือนกัน แต่อย่างน้อยก็มีสูตรวะเออหกแต้มอ่ะเป็นไงอ่ะ เป็นไงอ่ะครับ เป็นไงอ่ะครับหกแต้มครับก็ได้อยู่นะเล่นเท่าๆเดิมไม่ต้องขยับไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรนะครับ แต่ตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเราโดนค่าน้ำเนี่ยแหละ ตอนนี้กำไรอ่ะถ้าถ้าเราเล่นสีน้ำเงินยาวๆ ตอนเนี้ยถ้ามันออกน้ำเงินเราอยู่น้ำเงินนะ เราก็ได้อยู่ 20 บาท แต่ทีเนี้ยเราสีแดงเราโดนค่าน้ำไง5บาทแล้วอ่ะเยอะอยู่นะสำหรับคนทุนน้อยๆอ่ะ เยอะอยู่นะ มาดูกันต่อครับเสมอแม่งไม่ออกเลยว่ะ ดูดิ ไม่มีเสมอเลยในกระดานอ่ะน่าติดไว้ว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะที่แม่งไม่มีเสมออ่ะ องมีดิเราห้าแม่งสี่โอ้โหเราได้เว้ยนึกว่าจวอีกถ้จวอีกกูด่าเลยนะสี่ต่อห้าแล้วเนี่ย ไปต่อครับไปต่อ เอาเศษติดเสมอไว้ดีกว่า อ่าห้าบาทไหนๆก็โดนกินค่าน้ำไปแล้วห้าบาทห้าบาท ต่ำสุดห้าบาทนะครับเอเซ็กซี่ต่ำสุดิบบาทนะเพื่อน ๆ ไปดูกันต่อครับตานี้โยนดีมีลุ้น เอากำไรสัก 100 พอไหม ถ้าถึงร้อยได้ก็ถือว่าสุดประสบความสำเร็จนะ คิดดูถ้าร้อยได้ร้อยก็พันได้พันหมื่นได้หมื่นคิดดูถ้าเกิดเราลงทุนหลักหมื่นแล้วได้หมื่นโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วครับวันวัน มันหน้าฝรั่งเราสองโอ้โหฝรั่งเยอะไปไหมอ่ะเราเก้าสวยงามครับพี่น้องครับ ไม่น่าติดเสมอไว้เลยเย็บเป็ด อัพตา50 ดีกว่า อุ้ย50 เลย มีโอกาสออกตัวได้ 3 ตา ติดเสมอไว้ 10บาทพอ ตามนั้นฮะ เดี๋ยวพออัพนะ ไปออกน้ำเงินนะอีเีนดูกันต่อ ผมตั้งเป้าไว้ตั้งธงไว้ประมาณ 100 นะ จะถอนแล้วก็ปิดทิปเลยนะครับ เอากำไรแค่เท่าเดียวก็พอ วันหนึ่งมี 300 เอาเท่านึงก็ได้ 300 ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับวันวันงบ 100 ลงทุน 20 งบร้อยงบ200 ก็อาจจะ 50 ก็ได้ เออ ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับ มัน 1 ว่ะเรา4ฝรั่งเข้าฝรั่งเข้าสีน้ำเงิน เออ สวยงามครับพี่น้องครับกำไรแล้วกำไรแล้วครับทุกท่าน โอเค เราตั้งทงไว้ เอากำไรแค่ 100 โอเคนะ พอดีกว่า ไม่ไปต่อแล้วครับ สูตรนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ กับค่าย SA Gaming นะ เอามาใช้ได้ผลนะเพื่อนๆ เอามาเล่นให้ดูนะครับ จากสูตรเราเคยเล่นที่เซ็กซี่ เอามาใช้กับ SA ได้ผลนะ งบ 100 กำไร 105 บาทนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ จะเป็นสูตรอะไรเทคนิคอะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะ ถ้าใครมีสูตรดีๆ เทคนิคดีๆ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักบุดเม้นแรกเท่านั้น รับโปรผ่านหน้าฝากได้เลยนะทุกท่าน ดีนะที่เราไม่เล่นต่อนะฮะไม่ขอน้ำเงิน โอเคนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม